uh, happy s a b a t okay um we are going t uh, to u ben i hak sat na le da na de p a s i n t o nga pulak tin uh apan ma sakina la sang pro m n khar on s i ni jo ha n len som na go ka ne som tu e t ma to na hong ki po na hang in n n g nop na na nei na ding n h t o h u a hong gen ka h ลยตุงกินนานทอดกันเลยไอ้ส่งเงินเก็บมาเองเลยตุงนาแต่ส่งเข็นตาก็ยิ่งมันเองลงนวมเองอมอุ่นอาชีพอ่าฮีหลายชั้นทอเป็นเลยตุงมีเงินะต่อมาอ่ามีมาคิมเจ้าที่ทอดขัดทวักฮัสนาทวอดอีมันเองฮีหลายชั้นทอเป็นอีปุ่นผู้ถึงทุกปีสมัครมาเองบางยันสิแล ที่ลายเซ็นทบทวนอีลักษที่ดิงชุนนี่ขายองค์ยี่อาเป็นมาสักนาพัศยันสงฆ์ลงนบนากิ่งอาเชียหิมันนินเอเอลำปันอีหิเทดิ้งแต่อามมาเกี่ยงกี่อาปาอามาอิสุยดิงเด็กสัมลาหิตะกี้จังอันนี้นะอาเดตุงอาอิทวักดิ้งกิมนาเนนาเตอิสงดานาเตอิสงพิเศษนินอ่ากว่าสงฆ์ที่นาิมันนินบ่ um, ama tunga itang ko ting le ipulak ting uh, tupi ma ma hi pasyanin take mo uh, okay so uh, <clears throat> topic um tum omina ahyang to topic tum dei a title ben uh, ờ, hi na na mo na na ka chi chang hi na na ong ki hi kha a à na hi lo ina uh, kha na na mo like นาขดานาไอสงมอเชียนนาไอสงตอนอีตัวขับนันนามอตอนนั้นอีตอนอีตัวขบจังเงินเขียนาอีบอนำถุงอมฮีอ่าอัปนมาสักินะอีดานาและอีนันนาเป็นเนอ่าอีทีดิงอ่ะอาเปเจ้าฮิโลฮีอ่าอาเปเจ้าฮิโลอินาพัศยันเป็นตัวนัดนาเตสังอ่ะเนียนโซอหิมันินอาการเป็นโซฮีหัง to ang genno masain. Tuna apan masak apen i haksan na ka nate itok jangin ihya masak na pen tua te tua i haksan na te pen en ah, he na le ah, lung tom na lama tua te laso chini mo tua nga ah, tua to kisai lai sang rong mun khai tong sim ni room alien somne ni anel somne kwa lom te o na he na u kwa ma tunga thuk ki keng la pasien thuk ki kingin koi la lun bahang yam chi le lai sang tho sunga kema in ama te tunga ka thuk tinga mirang te agim agim sak bang un kagim sak ting hi to pa in chi hi chi in ki kya hi hi pen thu pi hi bahang yam chi le a e, mi te tunga ong e e na pen mi te tunga i kipling pen e i tawon hilo e i setting hilo mo e i set te hilo ahi manin pa sian tunga ab na ko yang aman pen ama i hoi sak le ama i kel na to ke zuya ong thuk kik sak ding chi mai ni mo a thuk kik kia le zong e a ding a hoi zo ong kel sak ding chi to i thik ni thu pi sa ing lakhi chang na hi ani na pen a achuma ki som ni chang mo hi a k a n a hi hi to a khial na i bo tak chang a mang piang i a n chi e mi te tunga hi e e i he na le lung tom na to k i sa ya mi te tunga again ina mang jin i a mau zong su se kha chini mo a ma tunga z o n affect negatively chini to a ina to to k i sai lai sen to kha ni sim la na m i อัตวขาเตียนิมาลเซมทูเป็นมั้งปานักเรียนสมเลโกคะแนนสมนิเลเกียนมีหอยเหลาเตนกิตนาเตียนสักอานีเกนมีเกนเสียเตนลองตากิอิดกิมลายกิมุดะสักฮีอันนี้นะอ่ะมาคูอเลียนสมเลเกียนอันนี้สมนึงอ่ะในสังกมเตอุนตุงอ่ะนตุงนตุงอุอาหงเขียดและไปอินโนติเกลเปตริก อิ i ขี k h i r na เ e g i n un na tu ahong man le na s a n g ก a m pao ang akit na hiu hi hi pen tu pisain bang yam sila um มีขั้นตอนอีตรงนั้นเขียนาเมาอีเห็นนเมาอีตรงนั้นเต็อินเอแกงอ่องสุขาข้างยังทงเนอะอ่าหอยโหลดอยมังปะอ่าดอยมังปะเทมเพอร์เซ็นต์เจนนะอีตรงสับปะรดนี่งเละมาตกกี่หัว อิทธิสักดิ้งโมตัวเล็กบางส่วนเขคลที่ดนี่นะปัศยันละมาส่วนอีส่วนปัศยันละมาอีมาไก่สอบดิ้งหอยสายอิงบางยังจีเล่เอามาส่งเหยินะเอส่งเหยกิ๊กเล่แฟนบางมาพัดต้มนะอมนมอาเซียนละมาไปเด็กๆสอบดิ้งไอ้มันนิ่ตัวอีกันลโลดิ้งทุกปีที่แต่ที่จังอาชมนะอ่ะ hiranahakfenai tokchiangina eile ei sunga eile ei bek ikkikep eile ei tungame kikemina toa natnate ong jimto tong kipe lap tau tawina to te pen da keng ichi hang pen na ve ve mo to te pen na ki pe lap ve ve na to te in bang bang bang bang bang uh, i i kim le i pam te amo inu le pa te zong in kwan pi te to e zong lo le kwal kim le pam te i ki zong na le adiam te ka pasien to i ki zong na te pen su se te to he man in to a bangyan chi le hirana ele e sunga i ki i ki ke pam chi ya mi i ke khya lo pasien to i pula ka to a hasana te i bang soft solve solve lo chang mo tổ problem te bằng tiếng yam chỉ để tôi thấy kỳ đến tết tết là y tin lại tên dùng mà dùng là chua khá mỏ, bạn chỉ để ấy bên ờ, nhà ý cái dùng là để dùng sự sự thế chỉ mà ni ờ, mò tôi chắc là ờ, tôi anh tế patient bác sĩ tung là ia bà bà nên tiếng lẽ đó là hiện na thùng adika a thupi teng mo hi khak lo na ting thupi sama ma in bang yam chi le to te hi chang ina pasian pen muang lo le um a don lo le bang ji a a um lo to ki bang bang yam chi le gen ngam lo hi chang a bang le to problem te pen hi solve zo lo ina to te in pen hi banga kya na thum te to ki zom swak tôi chẳng là ờ, tôi ăn ý hi khác lâu đình thu phí mà mà hi bằng vâng, à ờ, lý tưởng mi hi chẳng là tôi ăn khéo là tên là kỳ bầu thế mà anh it's never too late à ờ, nấu cha ngày lâu giờ cái ngày lâu mà bác sĩ anh bên ấy để à đình bằng vâng, à công kỳ hồng thế nên là i ready hun hun chang ilu ting be cái sao mà bên ấy องงักและองปันปีน้อมเด่นตัวจังไออีโอเปนอีอีโอเป็นนับนดิ่งไปกิสัมเพราะตัวจังไอคากนดิงนะ หลายสังคมมันพลังเส้นมาลิงลูกาเลียนกกอันนี้สอนทุนสักอีปันสอนทุนเกียรติไม่รังเตชูเข็นเกยอุ่นตัวให่แหละน้องต้งมาส่งภาษาเนินชูห้องเข็นเราดิงฮี mirang te mo sak ke un tua hi la pasani nom te song hong mo sak lo ding hi mirang te mo na mai sak un tua hi la pasian in no te mo na song hong mai sak ding hi mirang te tunga pia un tua hi la pasiani no te tunga song hong pe ding hi bang yam chi le mirang te na piang na u to ki sui in a hen hen a ta ta a din le tin pasian in no te tunga hong pe ding hi a chi hi ที่ลายเซ็นโทเป็นทุกปีสมามาอิงส่ง everyday life มอนิสินอินุนตักนะต้องคิดตัวสมามาอิงดอนมันป้าเซนนะต้องมินนะขันองค์ฮิจังอเอ็นส่งทุกกิดอมปะไปนะปัศยันปัศยันแกงก็ไปมาสลองมอตัวเซนนะเตเป็นเอ้องหุลาปลัวชินีว่าเอ้องค la chip ina to te in pen eyong len chip ei changa pasien to ikisop ding pen hak sama ma ta ki gam lo ma ma ta ei changa to te i toran muna itun lo na ding in hi khia na te le hi lai sem tho to bisaya inun tak the na ding ngo thupi ma ma hi to ding